โวโวโวโวโวเย่สวัสดีค่ะแม่โอ๊ตเองนะคะ วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆ นะคะที่คุณแม่จะมาขอประกาศอะไรอย่างหนึ่งนะคะ สั้นจริงๆ ไม่เสียเวลานะคะ ดูกันเลยนะคะคุณแม่จะบอกเลยแล้วกันเนาะนะะมันมีเรื่องที่คุณแม่อยากทำมานานแล้วนะคะ ตั้งแต่ สองปีที่แล้วแหละเอาว่ากันเลยนะคะ ถ้าเกิดใครติดตามแม่มาเนี่ย ก็จะเห็นว่าคุณแม่จะพยายามทำคลิปอื่น ๆ นะ ที่เป็นเรื่องของการสอนของนำเข้าของญี่ปุ่นซื้อของเองจากญี่ปุ่นมาไทย นู่นนี่นั่นนะคะ แม่ก็เลยคิดว่าสองปีที่ผ่านมาแม่เลยคิดว่า มันเป็นสิ่งที่แม่อยากจะทำก็แม่จะประกาศนะคะ ว่า ดิฉันไม่ใช่ แม่จะบอกว่า คุณแม่จะเปิดช่องใหม่นะคะ ชื่อมัมโอ๊ตสอนใช้นะคะยังไงอย่าลืมติดตามนะคะ ช่องมัมโอ๊ตสอนใช้นะคะ ด้วยนะกดติดตามด้วยนะ แล้วก็เผื่อว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นเครื่องมืออ๋อมีประโยชน์นะคะ แล้วก็ มาช่วยกับแม่ ช่วยกดไปกดติดตามช่องให้แม่ด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวแม่จะลงพยายามลงคลิปว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องมาประกาศหรือเปล่า เพราะว่า เพราะว่า 2 ปีแล้วตัดสินใจอยู่นั่นแหละ การประกาศครั้งนี้คือการสร้างระเบียบให้ตัวเองค่ะ ว่าคุณจะต้องลงคลิปในช่องนั้นด้วยนะคะเท่ากับแม่ต้องทำงานดับเบิลนะโอเคยังไงคุณแม่ก็จะสู้ๆนะคะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องสู้ๆ อเควันนี้คุณแม่ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูว่าแม่โอ๊ตทำอะไรมา ประกาศวันนี้ดิฉัน แม่โอ๊ตนะคะ ไม่ประกาศจบการศึกษานะคะ แต่ว่าจะเพิ่มช่องนะ ไปกดติดตามกันด้วยนะ ช่วยแม่ด้วยนะกดติดตามนะ แม่จะตั้งใจนะตั้งใจเข้าใจนะโอเค วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ตามนะ แม่จะตั้งใจนะตั้ง